各位同学好สวัสดีผู้เรียนทุกท่าน คลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ประโยคภาษาจีนเกี่ยวกับการโดยสารรถไฟและเรือกันค่ะ ไปชมกันเลยค่ะ 火车站怎么走？火车站怎么走？สถานีรถไฟไปยังไง？去清迈的火车票多少钱？去清迈的火车票多少钱？นั่งรถไฟไปเชียงใหม่ราคาเท่าไหร่？去清迈要几个小时？ 去清迈要几个小时？去清迈先买，需要几小时？我想买去曼谷的火车票。我想买去曼谷的火车票。我想买去曼谷的火车票。我想买去曼谷的火车票。我想要买去曼谷的火车票。我想要买去曼谷的 จงเตียนจันชื่อหนาลีสถานีปลายทางคือที่ไหน现在到哪里了现在到哪里了ตอนนี้ถึงที่ไหนแล้ว到终点站了吗到终点站了吗ถึงสถานีปลายทางแล้วหรือยัง 要特快车票要特快车票ขอตั๋วรถเร็วพิเศษค่ะ下一趟车什么时候开下一趟车什么时候开ขบวนรถถัดไปจะออกเมื่อไหร่คะ 售票处在哪里？售票处在哪里？t i 在哪里？在五号窗口。在五号窗口。在五号窗口。在五号窗口。在五号窗口。在五号窗口。在五号窗 ซื้อตั๋วได้หรือยังหายไหมหมายเต้าหายไหมหมายเต้า ยังซื้อไม่ได้เลยหมายเหลียงจ้ง去清迈的车票หมายเหลียงจ้ง去清迈的车票 ซื้อตั๋วรถไปเชียงใหม่สองใบ หนีเย่าหนาเทียนเนอะหนีเย่าหนาเทียนเนอะคุณต้องการไปวันไหน有卧铺票吗有ยวมา มีตั๋วตู้นอนไหม 不起，已经卖完了。对不起，已经卖完了。ขอโทษค่ะ ขายหมดแล้วจีเตียน车？เชอร์จีเตียนเชอร์รถจะออกกี่โมง车几点ร站？

我应该去哪个码头上船？我应该去哪个码头上船？เราควรไปขึ้นเรือที่ท่าเรือไหน？到了，你可以下船了。到了，你可以下船了。 ถึงแล้ว คุณขึ้นจากเรือได้แล้วค่ะ你晕过船吗？你ว过船吗？คุณเคยเมาเรือหรือเปล่า 他晕船了他晕船了เขาเมาเรือแล้วค่ะย机่机จี้่จี้เมาเครื่องบิน นักศึกษาอย่าสับสนกับการออกเสียงคำว่าเวียนศีรษะหรือเวียนหัวนะคะ คำว่าเวียนศีรษะกับเวียนหัวเนี่ย ในภาษาจีนพูดว่าเถายุนเถายุนซึ่งใช้ตัวอักษรภาษาจีนตัวเดียวกันเลย我以前从来没坐过船。我以前从来没坐过船。ฉันไม่เคยนั่งเรือมาก่อน 有晕船药吗有晕船药吗มียากันเมาเรือหรือเปล่าคะ到时间下船了吗到时间下船了吗ถึงเวลาขึ้นจากเรือแล้วหรือยังคะ 我喜欢坐大船。我喜欢坐大船。ฉันชอบนั่งเรือใหญ่。我想包船去潜水。我想包船去潜水。ฉันอยากเหมาเรือไปดำน้ำ。当心！ 浪很大当心浪很大ระวังนะคะ คลื่นแรงมาก我想预定船尾的座位。我想预定船尾的座位。ฉันอยากจองที่นั่งท้ายเรือล่วงหน้า ผู้เรียนอย่าลืมทบทวนและนำประโยคที่เรียนรู้ไปใช้บ่อยๆ นะคะ หวนหมายเต้า หัวเชื่อเพี้ยวเหรอ ฉันซื้อตั๋วรถไฟได้แล้ว